สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการเปลี่ยนสีไหม โดยที่ให้จุดเชื่อมต่อตรงนี้ มันไม่เหลื่อมกัน ถ้าเราดูแบบนี้นะ ดูแถวนี้นะคะ แถวนี้เราจะเห็นว่าสีส้ม มันมากกว่าตัวสีเหลืองเห็นไหมคะเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้เทคนิคการเปลี่ยนสี เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการถักโดยที่ เราจะดึงตัวหลักนี้ขึ้นไป แล้วงานตรงนี้มันจะไม่สะดุดค่ะ ถ้าเราจะมีการเปลี่ยนสีไหม แล้วจะทำให้แถวตรงนี้ไม่สะดุดนะคะ แถวที่หนึ่งเราเปลี่ยนโดยการที่ถักสีที่เราต้องการก่อน สีที่เราต้องการคือสีส้ม พี่ถักวนรอบค่ะ ถักวนรอบมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ ตอนที่มันจะเชื่อมกัน ให้เราใส่ตัวมาร์กเกอร์นำหน้าตัวนี้ไว้ ให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่เรามีการเปลี่ยนสีไหมเอามาร์กเกอร์ใส่ไว้นะมาร์กเกอร์ตัวนี้ใส่เพื่อให้รู้ว่าจุดเปลี่ยนสีไหมคือตัวนี้วิธีเปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ให้เราเอาหัวไม่นิดนะคะ แทงด้านหลังห่วงนี้ห่วงที่อยู่ข้างล่าง แล้วดึงขึ้นมาค่ะดึงขึ้นมามันจะมีสองห่วงแบบนี้แล้วนิดสองห่วงนี้พร้อมกัน แล้วเราก็ถักนิดเราต่อ ถักนิดวนวงกลมไป จุดเชื่อมต่อเรามันจะไม่แตกต่าง เดี๋ยวถักไปอีกระยะหนึ่งพี่จะเปลี่ยนอีกสีหนึ่งให้ดูค่ะ เรามาดูวิธีเปลี่ยนสีไหมหลังจากที่พี่ถักสีเหลืองไปนะคะ เปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อน ตรงนี้ นะ เราเลื่อนมาร์กเกอร์ค่ะ จุดนี้จุดที่เราเปลี่ยน แถวที่หนึ่งเราจะเอาไหมเข้ามา ไหมที่เราจะเปลี่ยนอยู่ข้างหลังค่ะ เหลือ หางไว้นิด นึง ซ่อน ไว้ด้านหลัง ถ้าเป็นด้านขวาก็จับแบบนี้ ไหมอยู่ข้างหลังนะคะ เอาเอานิ้วเนี่ยกดไว้ นิดปกติก่อนค่ะ แถวที่หนึ่ง แถวที่หนึ่งยังไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน แค่ถักนิด เอาใหม่เข้ามาแบบนี้ แล้วตรงที่ที่เป็นสีเดิม ตรงนี้เราดึงได้นะคะเราถักด้วยสีใหม่ที่เราเปลี่ยนวนหนึ่งรอบ ทคนิคของการเปลี่ยนสีจะอยู่ตรงแถวที่สองค่ะ เดี๋ยวเราถักวนมาแล้วมาเลื่อนมาร์เกอร์ พี่จะเปลี่ยนตรงนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งใช้วิธีโยงขึ้น วิธีเปลี่ยนสีไหมนะคะพี่เมย์จะทำให้ดูอีกวิธีหนึ่งวิธีแรกที่เราทำให้ดูก็คือการโยงไหมขึ้นมาอีกวิธีเป็นวิธีที่สองเป็นวิธีข้าม ข้ามห่วงทั้งสอง ทั้งสองวิธีนะคะ จะทำตอนที่เป็นแถวที่สองเหมือนกัน แถวที่หนึ่งจะเป็นการเปลี่ยนสีไหม เดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ดู นะ ตรงนี้พอมาถึงตรงจุดมาร์กเกอร์เราเลื่อนมาร์กเกอร์ค่ะเวลาเราเลื่อนมาร์กเกอร์เราก็เลื่อนแบบนี้ เลื่อนมาร์กเกอร์มา พอเลื่อนมาร์กเกอร์มาอยู่ฝั่งทางขวามือ เส้นนี้เป็นสีเดิม เราจะเอาเส้นใหม่เนี่ยค่ะ เส้นใหม่ เอามัดผ่านด้านหลัง มัดธรรมดา แบบนี้นะ มัดเหลือหางนิดนึง เอาไว้เก็บทีหลัง มัดห่วงธรรมดาเนี่ยค่ะ นี่นะ อย่าแน่นมากลูดห่วงตรงนี้ลงมาลูดห่วงตรงนี้ลงมานะ เอามาให้ชิด ชิดแล้วเราก็ดึงให้แน่นนะคะอันนี้เป็นการต่อไหมแบบง่าย แล้วไม่ให้เส้นนี้มันหลุด แถวที่หนึ่ง ของการเปลี่ยนสีไหม หลังจากที่เปลี่ยนเข้าไปนะคะ เปลี่ยนสีไหมเข้าไป อันนี้เป็นสีเข้มนะพอเปลี่ยนสีไหมเข้าไป แถวที่หนึ่งเราจะถักเหมือนกันค่ะ คือถักวนไปก่อน ถักนิดวนไปก่อนหนึ่งรอบ แถวที่สองถึงจะเป็นแถวที่เราจะทำเทคนิคการเปลี่ยนสี เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูทั้งสองวิธีแล้วให้คุณเลือกเองว่าคุณชอบวิธีไหนวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สอง ได้งานออกมาเหมือนกันค่ะ แต่ว่าอย่าลืมเท่านั้นเองอย่าลืมตรงมาร์กเกอร์ เดี๋ยวเรามาดูกันนะ ตอนนี้คุณก็ถักนิดวนไปก่อนหนึ่งรอบ การเปลี่ยนสี แถวที่หนึ่งจะถักวนไปก่อน ถักวนมา การเปลี่ยนก็โดยการมัดด้านหลังแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนสีนะ แถวที่หนึ่งของการเปลี่ยนสีไหมนะคะ สลับสีไหมเราจะถักวนมาโดยที่ยังไม่ต้องไม่ต้องใช้เทคนิคอะไร เนี่ยค่ะ จนถึงห่วงสุดท้าย ห่วงสุดท้ายเราเลื่อนห่วง แล้วเรามาดูงาน เดี๋ยวพี่เอาตรงนี้ออกมาก่อนเอามาร์กเกอร์ออกมาก่อนอ่ะเรามาดูงานค่ะ ตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้เทคนิคการการสลับนะคะ แล้วเราถักต่อไปเลย มันจะทำให้ลายตรงนี้มันเป็นคลื่นมันมีวิธีทำอยู่สองวิธี ที่พี่ทำคลิปให้ดูนะ วิธีที่หนึ่งก็คือดึงตัวนี้ขึ้นมานะดึงห่วงนี้ขึ้นมา ข้างบน แล้วเราก็ถักนิดพร้อมกันแบบนี้ แล้วถักวนตามลาย อีกวิธีหนึ่งค่ะ วิธีนี้ก็ง่าย ปกติเวลาเราถักนิดเราจะแทงแบบนี้นะคะ เราจะใช้วิธีสลิดห่วง สลิดห่วงก็คือเลื่อนห่วงนี้มา โดยที่ไม่ถัก ห่วงที่ต่อจากมาร์กเกอร์ เราไม่ถัก เราถักห่วงที่สองค่ะ อันนี้เป็นวิธีที่สอง วิธีที่หนึ่งพี่เมย์สาธิตแล้วตอนต้นนะคะ อ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ถักนิดวนไป เราถักวนตามผังลายไปเรื่อยๆ พอวนกลับมารอบที่สอง หลังจากที่เราเลื่อนมาร์กเกอร์ ห่วงที่เราสลิดเราก็ถักนิดปกติ มันก็จะได้งานออกมาเป็นตัวสีส้มที่พี่ถักให้ดูเนี่ยค่ะ ตรงจุดนี้ ลายมันก็จะเชื่อมต่อกัน อันนี้เป็นเทคนิคการสลับสี คุณก็ลองเลือกดูว่าคุณจะใช้วิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สอง ลองเลือกดูนะ ชิ้นงานที่พี่ถักอยู่เนี่ยเป็นเสื้อรหัส MF029 ค่ะ พี่เมย์สาธิตวิธีการถักเสื้อ knitting top down เป็นเสื้อพื้นฐานเลยนะคะ แล้วก็ลายก็เป็นลายพื้นฐาน มือใหม่หัดถักถ้าจะถักตามพี่เมย์ก็ลองตามไปดูคลิป MF029 ค่ะ พี่เก็บไว้ที่อัลบั้มเพลย์ลิสต์ YouTube ของพี่เมย์นะคะ ชื่ออัลบั้มก็คือสอนถักเสื้อบายพี่เมย์รหัสเสื้อ MF029 รายละเอียดจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ก็ลองอ่านดู กดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ ถูกใจ กดติดตาม พบกันคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ